เราสามารถเพิ่มความสมจริงเล็กๆน้อยๆได้อีกนะครับ โดยการปรับ ขนาดของลูกบอลให้แบนลงเล็กน้อย เมื่อมีการตกกระทบ คล้ายกับลูกบอลของจริงที่ตกกระทบพื้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการยุบลงนิดหน่อย โดยการปรับค่าลูกบอลในคีย์เฟรมที่มีการตกกระทบให้ทำกับทุกคีย์เฟรมนะครับที่มีการตกกระทบปรับแต่งแล้วก็ทดสอบการเด้งดู การปรับขนาดก็จะใช้ปุ่ม S และปุ่ม Z นะครับ ปรับนิดเดียว ทดสอบดูนะครับว่าการขยับของเราดูสมจริงขึ้นหรือยังเห็นว่าลูกบอลมีการเด้งที่สมจริงขึ้นนะครับ ดูชัดๆนะครับ ต่อมาครับ เมื่อเราได้ลูกบอลเด้งตามความต้องการแล้ว เรายังสามารถเพิ่มเติมทิศทางการเคลื่อนไหวของลูกบอลได้อีก โดยการปรับแต่งในกราฟ Editor โดยการปรับแต่งเส้น Location ตามแนวต่างๆ จะสามารถทำให้ตัวลูกบอลขยับไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ เช่น หากเราต้องการที่จะขยับปรับแต่งลูกบอลให้ขยับไปตามแนวแกน x นะครับ เราก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Graph Editor มองหาคำว่า x location นะครับ คลิกดูจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ x location เพราะว่าเราไม่มีการขยับตรงนี้ เปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับ ให้เราปิดตาในบริเวณอื่นก่อน เราจะดูเฉพาะเส้น x location นะครับ เส้น x location จะอยู่บริเวณนี้เห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้เราไปที่ keyframe นะครับ ที่เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง keyframe แรก นะครับ เราก็สามารถขยับ เส้น x location ของ keyframe แรกได้โดยการกดคลิกขวา แล้วก็กด G ขยับลากลงมาครับ จะเห็นว่าสังเกตนะครับว่าตัว location จะเปลี่ยนไป จะขยับมาทางด้านซ้าย ามารถดูตามได้เลยนะครับ กด G เลื่อนลงมาโลเคชันจะขยับด้านซ้ายนะครับ แล้วเราก็พอใจแล้วเราก็กด คลิกซ้าย แล้วก็จุดสุดท้ายครับ กด G ขยับขึ้นไป สามารถเลื่อนดูได้นะครับ และให้ขยับจุดอื่นๆตามไป เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแอนิเมชันที่กลมกลืนกันนะครับ ในกรณีที่ เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้กราฟแบบเส้นเฉียงธรรมดา ให้กด G นะครับ แล้วก็ค่อยๆ ขยับขึ้นไปทีนิด ทีนิด แบบนี้ ทดลองดูผลนะครับ จะเห็นว่าลูกบอลมีการขยับไปตามแนวแกน x ตามที่เราต้องการ จากนั้นให้เราปรับแต่งลูกบอลนี้ให้มีการขยับให้มันสมจริงยิ่งขึ้น โดยการปรับที่กราฟ Editor เมื่อเราพอใจแล้ว เราก็สามารถปรับเพิ่มสีนะครับ พื้นสีลูกบอล ปรับแต่งที่สวยงาม ให้สวยงามนะครับ แล้วก็เรนเดอร์ ให้เราลองใส่แสงปรับตั้งค่ากล้องก่อนที่จะเรนเดอร์นะครับ เมื่อเราปรับได้ที่แล้วให้ทดสอบเรนเดอร์ดู เราก็จะได้แอนิเมชันลูกบอลเด้งที่สวยงามครับ